การสร้างความน่าเชื่อถือเทียม การโฆษณาชวนเชื่อ เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วนะคะ ด้วยการสร้างสังคมกลุ่มเล็กๆขึ้นมา เพื่อโน้มน้าวและชักจูงใจ ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลแล้วก็เชื่อตาม แต่เมื่อมีระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการสร้างความน่าเชื่อถือเทียมได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นนะคะ การโฆษณาสินค้า กลุ่มผู้ขายสินค้านั้นอาจจะไปสร้างบทสนทนา บทความ หรือการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ บนระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยการให้ข้อมูลเสมือนว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วก็ให้ข้อมูลในเชิงบวกแก่สินค้าเป้าหมายนั้น เมื่อมีผู้สนใจก็จะค้นหาสินค้านั้นที่ต้องการบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านข้อมูล บทความ หรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นก็จะปรากฏขึ้นมาด้วย เมื่อผู้ใช้งานเข้าไปดูข้อมูลแล้ว อาจจะได้รับข้อมูลเหล่านั้นมา แล้วก็หลงเชื่อไปก็เป็นได้นะคะ แนวทางการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมด้านความถูกต้อง ในการสร้างความน่าเชื่อถือเทียม ก็คือ อย่าสืบค้น หรืออ่านข้อมูลเพียงบางเว็บไซต์เท่านั้น ควรจะหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ และสื่ออื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ